หลังจากที่เราได้กำหนดเรื่องของวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ต่างๆ มาแล้ว แล้วก็ออกแบบมาแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่7ครับขั้นตอนที่7เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการวางแผนและก็ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะครับโดยจะต้องยึดหลักการต่างๆ ดังนี้ครับข้อ 7.1ครับเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานนะครับก็จะต้องมีการกำหนดขั้นการปฏิบัตินะครับเป้าหมายจำนวนทรัพยากร แล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนนะครับให้ชัดเจน 7.2 ครับเป็นเรื่องของการดำเนินงานตามแผนนะครับโดยให้นำเอาทรัพยากรต่างๆ ที่กำหนดไว้นะครับมาดำเนินการทำการพัฒนาตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของคู่มือหรือว่าแบบประเมินผล หรือว่าปฏิทินการดำเนินงานนะครับในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านั้นเป็นต้น หลังจากที่ได้วางแผนและดำเนินการพัฒนานวัตกรรมไปแล้วนะครับ ก็จะมาสู่ขั้นตอนที่ 8 ครับ เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบ ทดลองและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะครับ โดยควรที่จะต้องยึดหลักการดังนี้ครับ ข้อ 8.1 เป็นเรื่องของการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ เป็นการตรวจสอบคุณภาพ แล้วก็ความสอดคล้องกับการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยไปใช้งานจริงนะครับ โดยกลุ่มผู้พัฒนาหรือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบนะครับ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบที่เหมาะสมกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ที่มีระยะเวลาแล้วก็การแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาสั้นๆ มาถึงหัวข้อ 8.2ครับ เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของการทดลองและพัฒนา ภาษาอังกฤษใช้คำว่า try out นะครับ ในขั้นนี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพ โดยการนำไปใช้กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขความบกพร่อง นะครับที่เราอาจจะค้นพบจากการทดลองนะครับในขั้นนี้เนี่ยนะครับจะมีความเหมาะสมกับการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับ หลังจากที่มีการทดลองและพัฒนานะครับหรือ try out ไปแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่ 8.3 ครับเป็นขั้นตอนของการทดสอบประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง เพราะว่าหลังจากที่เราทดลองแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพจนเราแน่ใจว่านวัตกรรมการเรียนรู้ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ย มีคุณภาพอย่างแท้จริงแล้วนะครับเราก็จะต้องนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อยืนยันว่านวัตกรรมตัวนั้นๆเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับ ขั้นตอนที่ 9 เป็นขั้นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการสรุปและประเมินผลนะครับโดยขั้นตอนสรุปและประเมินผลนะครับก็ควรที่จะมีหลักในการพิจารณา 4 ประการด้วยกัน ประการที่1ครับเป็นเรื่องของความมีประสิทธิภาพนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า efficiency หลังจากที่เราใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ไปแล้วนะครับผู้เรียนนั้นมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็จะดูตรงนี้แหละครับว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพียงใด ประการที่2ครับเป็นเรื่องของความมีประสิทธิผล ภาษาอังกฤษใช้คำว่า productivity โดยจะดูว่าในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนนั้นบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโดยผู้เรียนเนี่ยจะต้องดูว่าผู้เรียนจำนวนมากๆนะครับหรือว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามี productivity ครับประการที่3ครับต้องคำนึงถึงความประหยัด ภาษาอังกฤษใช้คำว่า economy โดยนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับเมื่อนำมาทดลองใช้สอนแล้วเนี่ยนะครับมีความคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งด้านของทุนทรัพย์แรงงาน แล้วก็ระยะเวลาที่สูญเสียไปตลอดจนมีความคงทนถาวร ไม่ชำรุดเสียหายง่าย อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า ความประหยัดนะครับเอค n นมีประการที่4ครับเป็นเรื่องของคุณลักษณะที่ดี ภาษาอังกฤษใช้คำว่า goodness ในเรื่องของ goodness นะครับนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นนะครับจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนะครับเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา แล้วก็จะต้องใช้ง่ายสะดวกปลอดภัย ไม่สิ้นเปลือง ประหยัดเวลานะครับคุ้มค่า